มาเยเท่เต็มคาราเบล โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผม วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เกม Vampire Hunter นะครับ เป็นสล็อตอยู่ในค่าย AMB สล็อตนะครับผม วันนี้จัดงบมาที่ 301บาทจุด19สตังค์เอาเศษมาเพื่อ โอเคนะ อยู่กันที่เกมนี้นะแวมไพร์ฮันเตอร์นะฮะ เป็นเกมที่แบบการแตกน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะฮะ ก่อนเข้าไปเล่นกันนะครับ เดี๋ยวไปดูกันก่อน ว่ามันจ่ายยังไงนะฮะ มีตัวจ่ายอะไรบ้างนะทุกคน ตัวจ่ายนะครับก็จะมีตัววายสัญลักษณ์แบบนี้เลยสเก็ตเตอร์หน้าไม้นะฮะจ่ายใหญ่สุดนะฮะ แล้วก็กงจักรนาได้เหรอกงจักรนะครับ เหมือนเบเบดเลย เออเบเบดแล้วก็อะไรว่าไม้กางเขนนะครับ อันนี้เป็นเลือดนะฮะที่แวมไพร์นะาไว้ดื่มด่ำกันตัวต่อมานะฮะตัว A แล้ว K แล้วก็ Q แล้วก็ J นะครับ จ่ายน้อยที่สุดนั่นเองฟรีสปินฟีเจอร์ครับเข้าต้อง 5 ตัวนะครับเป็นอย่างต่ำนะฮะ 5 6 7 ก็ 5 ตัวเป็นอย่างต่ำนะเพื่อนๆก็คือต้องมาถูกช่องแน่นอน เคยรีวิวเกม อื่นๆไปแล้วน่าจะใช้จะน่าจะคล้ายๆกันนะครับ 5 ตัวถูกช่องต้องมีอ่าอันนี้คือฟีเจอร์นะฮะ แล้วก็ฟีเจอร์ซื้อฟรีเกมบายโบนัสโบนัสเกมนั่นเองนะครับ ถ้ามันไม่เข้าให้เราค่อยซื้อ การแตกนะครับ3ช่องแรกเหมือนกันก็คือแตก ช่อง 1 เหมือนไอช่อง 1 มี 2 ไม่เหมือน 1 ไม่เหมือน 3 ก็คือไม่แตกก็แค่นั้นแหละเออเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับ ฟีเจอร์มีประมาณนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเกมนี้ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ มางบ300สตาร์ทเบทาเลยแล้วกันนะฮะวันนี้ไปครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับ ผมก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะทางค่ายนะไปเรื่อยๆนะครับ เอาว่ะสเก็ตเตอร์มา4ตัวแล้ว ตัวสุดท้ายเข้าไหม เข้าไหม ไม่เข้าไอเวนไม่เข้านะฮะรุนเพื่อโอ้โหแม่งขาดแถวแรกไปอย่างเดียว ขาดเลือดแถวแรกไปนะฮะ เบ็ดห้าซื้อฟรี250 ซื้อยัดแม่งเลยไหมลองยัดป่ะเฮ้ยโอ้โห ตกใจหมด นึกว่าเข้าฟรีเกมซื้อยัดดูไหมอ่ะเข้าไปดิขยันลุ้นซะด้วย เป็นวายว่ะไม่ได้แล้ว โอ้โห ดูดิทีนี้ถ้าแม่งเป็นสเก็ตเตอร์นะจบ ยัดเลยนะฮะ ยัดยัดยัดยัดยัดยัด ลองซื้อดู ตั้งแต่ต้นไลฟ์เลย เอ้ย ตั้งแต่ต้นคลิปเลย ไลฟ์เฉย เอาตัดดิห้าตัวนี่แหละห้าตัวนะฮะ อะไรวะมันติเพเยอร์บวกหนึ่งคืออะไรวะ ไม่เข้าใจ คูณสองครับ ไม่แตกคูณสามครับโอ้แตกน้อยจังวะเป็ดห้านะ แต่คนน้อยอ่ะ อุ้ยเต็มคาราเบล 15 บาทโอ้แต่คนน้อยอ่ะอ้าวหน้ามาเยเท่เต็มคาราเบลเต็มคาราเบล้ยหน้ามาครับเพื่อนๆจัดมาเบ็ดห้ากำไรเลยครับงบ300 ครับวันนี้อ้าวเหลืองอ้าวเหลืองอุ้ยของจริงว่ะเฮ้ยฟรีเกม ยัดต่อ ยัดต่อยัดต่อสิครับ อีกไม้หนึ่งแล้วกันใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ เป็นเว็บตรงนะ ไปที่เมนปักหมุดเมนแรกเท่านั้นนะครับผม กดเข้าไปสมัครก่อน แล้วก็จะมีโปรตอนฝากนะครับ รับโปรได้ตามใจชอบเลยนะเพื่อนๆวันนี้ได้ 7 ตัวนะฮะ รอบนี้ได้ 7 ตัวนะฮะ ตัวคูลุยบิ๊กวินเยเคเจ็ดสิบสองได้ไรวะ ได้ A เต็มแผงโอ้ตัวคูณเพิ่มทีละสามเพื่อนๆรอบนี้ สเก็ตเตอร์ถ้าเพิ่มจาก 5 เป็น 6 เป็น 7 ตัวคูณมันจะเพิ่มนะ ถ้า 6 ตัวตัวคูณก็เพิ่มทีละ2ถ้า7ตัวตัวคูณเพิ่มทีละ 3 แตกหน่อยดิคูณ 16 แล้ว คูณ 16 แล้วครับ ท่านผู้ชม 19 แล้ว22แล้ว เออูงจาก 60คุณนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นพันเฮ้ย ไม่แตกเลยอ่ะ เออ 390 คุ้มเฮ้ยเกมนี้ ซื้อฟรีเกมโคตรคุ้ม คุ้มที่สุดตั้งแต่ซื้อมาแล้วจริงๆนะลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้ คุ้มสุดแล้วสองรอบมีกำไรครับกำไรทุกรอบอ่ะขอรอบสามแล้วกัน เปิด อันนี้คือเทอร์โบนะฮะอันนี้คืออะไรอา้าวเพิ่มเบ็ดนี่หว่าไม่ใช่ พูดผิด อันนี้คือลดเบ็ด อันนี้เพิ่มเบ็ดส่วนเทอร์โบนะฮะกดตัวนี้แล้วก็กดเทอร์โบเลยอ้าวไม่ใช่ ออกต๊บนึงนะ เริ่มมั่วแล้วกูกดกดเทอร์โบกากบาทครับ แล้วก็ไป เออ แล้วก็ซื้อเลยครับ ยัด ยัดยัดไป เออ วันนี้มั่วซั่ววะมั่วซั่วหลิงโอ้ได้ห้ารอบรอบนี้ ขอสวยๆได้ไหมสวยๆได้ไหมสองร้อยห้าสิบมาก่อนห้าสิบหกแล้ว ไม่เก้าเจ็ดว่ะ เออได้ยี่สิบเอ้ยครึ่งทางแล้ว เลยคือโอ้โหแม่งเกือบเข้าฟรีในฟรี ขาดทุน ซื้อ 250 ได้ร้อยเก้าเจ็ดขาดทุนนะฮะอ่ะเล่นนอกดูบ้างนะครับ เล่นในสะเพินไปหน่อย อย่าลืมนะครับ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะ เว็บตรงนะ ไปที่เม้นปักหมุนเม้นแรกเท่านั้นนะครับ สมัครก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็รับโปรได้เลยผ่านหน้าเว็บเลยครับ เข้าฟรีเกมไหมไม่เข้าโอ้โหเหมือนเข้า แต่ไม่เข้า อัดเบ็ดติดเลยแล้วกัน จัดปุย จัดปุยหลายปุยหลุยไปอืมแปดบาทได้เหรอโอเคด้วย ขอฟรีแบบเข้าเองได้ไหมไม่ได้อีกเข้าฟรียากแท้วะพอขึ้นเบ็ดสิบไม่แตกเลยเพื่อนๆ ไม่เข้าอ่ะ ขอดอกนึงได้ไหมฟรีเกมฟรีเกม ก่อนหน้านี้ก็รีวิวไปเยอะมากเลยนะครับ เกี่ยวกับ AMB สล็อตนะ มีเกมโคตรเยอะเลยเพื่อนๆ ถ้าใครอยากให้เล่นเกมไหนก่อนอยากให้รัดคิวก่อน ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะรัดคิวมาให้นะ แต่ถ้าไม่มีใครคอมเมนต์ก็เล่นไปเรื่อยๆ นะฮะ ก็ตามสภาพนะฮะไม่เข้าสักทีวะดูดิล้อหลอกที่หาย ซื้อเบ็ดสิบห้าร้อยลองไหม ลองไหม ลองปิดโบดิซื้อปิดโบผมว่าเวิร์กกว่า ลองซื้อเบ็ดสิบรอบหนึ่งกี่ตัว กี่ตัว กี่ตัว กี่ตัว มาสามตัวได้ไหมแถวสุดท้าย ขอสามตัวได้ไหมโอ้โหได้ตัวเดียวเย็ดเคไปดูกันต่อครับเบ็ดสิบนะฮะ เบ็ดห้าทำให้เรากำไรโคตรเยอะ ดูเบ็ดสิบกันหน่อย ตัวคูณแม่งเพิ่มทีละหนึ่งอ่ะ น้อย โอ้แล้วไม่แตกด้วยดิ อุ้ยหกสิบโอ้โห น้อยสองบาทสี่สิบขอแบบเต็มคาราเบลทีนึงดิ เต็มแผงหน้าไม้เต็มแผงดิ อุ้ยบิ๊กวินร้อยสามหกซื้อมาห้าร้อยครับ ครึ่งทางแล้วครับเพื่อนๆครึ่งทางแล้ว เฮ้ยกำไรปะวะยังนี่หว่าค่ะเจ็ดสิบได้กงจักะฮะอีกเจ็ดสิบอีกสี่สิบแปดบาท เออ โอ้โห ขาดทุนว่ะ ขาดทุนหนึ่งพันยี่สิบสี่อ่ะ ไหนลองเทอร์โบอีกรอบหนึ่งแล้วกัน ซื้อฟรีเกมไป อันนี้ก็ไม่มีเคล็ดลับไม่มีสูตรอะไรนะทุกคน เล่นแบบมั่วๆนะ เล่นแบบโม่ๆซั่วๆ เลยนะ ลองเปิดโบซื้อดูนะครับ โอ้โห น่าจะยับว่ะเกตเตอร์เนี่ยมันมาโคตรบ่อยแต่ไม่เข้า ยับว่ะ โอ้โห ยับจริงว้นยสี่สิบเอ็ดบาท ซื้อห้าร้อยดูนอกอีกหน่อยหนึ่งแล้วกัน ตัดเศษนะครับ ตัดเศษ ฟีเกมแม่งเข้ายากจับเลยอ่ะต้องซื้ออย่างเดียวนะฮะเกมนี้อ้าวหกสองหน้าไม้เต็มคาราเบลขัดเซนะหกสิบบาทแม่งไปลงแถวท้ายสุดท้ายหมดเลยเออมันก็แตกอลังการดีว่ะกลับมาเจ็ดร้อยแล้ว ตัดเซนเหมือนเดิมอัพเป็ดยี่โอ้โหเก้าสิบหกบาทอุ้ยยิ่งเป็ดหนักยิ่งแตกงหนักว่ะ เข้าฟรีเกมไปดิ เบ็ดพี่ก็ได้ เข้าให้หน่อย ถือว่าขอ เข้าฟรีเกมไป โอ้โห เฮ้ยเกือบได้แค่ลุ้นอาตาเศษครับ โอ้โห แม่งไปกองอยู่ข้างหลังมุดอีกอะอืม โอเค สำหรับวันนี้ คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะ งบ 300 ตอนแรกขึ้นไปพันสองพันสามเลยแต่ไม่เลิกนะไม่เลิกนะ ก็เอากำไรไว้ก่อนดีกว่าโดนลดมาเหลือ 600นะครับ ทุน 300บวก 300 1 เท่าพอดีเลย โอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากมาที่เดียวกับผม ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับเกมมีเยอะมากมายโคตรเยอะเลยลองไปเล่นลองไปเข้าไปดูนะฮะแล้วก็รับโปรผ่านหน้าเว็บได้เลยตอนฝากนะครับ จะมีให้รับโปรนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลย คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไร รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับ